สวัสดีครับ วันนี้พบกับรายการสายโวยคัมแบ็กอีกครั้งนะครับ วันนี้ผมเดอะมี่สี่พยาเจ้ากับเจ้าประจำวันนี้ กลับมาแล้วนะครับ วันนี้เราก็จะกลับมามารีแอคอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดถ่ายเสร็จปีแล้ว เอามาออนปีนี้ เออจเจริญมากเลยจ้าคุณแม่ นั้นก็คือซีรีส์ My Oxygen The Series ต่างลมหายเอ้ย ให้ถึงดั่งลมหายใจ ก็คือเราก็ขอเกินนิดนึงมันเป็นมันเหมือนแบบ คนคนหนึ่งเลยมีเป็นหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่ว่าแบบ ฝันร้ายอ่ะ มาหาบาติต้าหนุ่มที่เป็นเดือนคณะปีสี่มาหามาหาเล่านิดหน่อยปอยมาหาเพราะฉันฝันร้าย ฝันร้ายเว้ยเราก็เลยจะต้อง เขาเลย จะไปหานม มากินเขาว่าเอ้ยกินนมซิ มันจะเป็นยังไง เอานมอุ่นๆหน่อย อย่างนี้บางคนที่แบบฝันไงแต่อันนั้นคือเราเล่าแค่นี้นะ ในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ว่าเราขอสปอยน้องเรนิดนึงก็คือ ออกซิเจนเปรียบเสมือนอากาศ ในเมืองธาตุอิสระธาตุธาตุหนึ่งที่ มันไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ มันต้องมีทูสองอัน ก็เลยก็จะเปรียบเสมือนความรักอะ่ะเป็นเหมือนก๊าซออกซิเจนที่มันไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ มันก็เลยใช้ว่าเออออกซิเจนออกซิเจนดิสเซอรี่ขึ้นมา นั่นเองนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกัน อร่อยนี่บ่าที่มานะฮะ ตอนแรกนะฮะ ที่มาก็คือรายทีวี .com นะฮะไอ้ไม่ใช่ดู youtube.com นะฮะไปชมกันเลย 叮叮。 นอนไม่หลับอีกแล้วเหรอ คือกู กูฝันร้ายอะฝันถึง อร่อยจังนี่เรียกคำนำหน้าว่าแม่หน่อยจะได้ไหมก็แม่ชื่อจ๋าจะให้เรียกแม่จ๋าเหรอเฮ้ยไม่เอาอ่ะจักรจี้จะตายและอีกอย่างนะ จ๋าเนี่ยก็ยังดูสาวอยู่ด้วย ใครมองมานะก็คิดว่าเป็นพี่สาวทั้งนั้นแหละ เราจะให้เรียกจ๋าว่าแม่ได้ไงล่ะครับ ปากหวานให้ม่ได้น้อยหน่อยนะ เด็กคนนี้นี่ อโทษนะครับ ร้านปิดหรือยังครับ โอ้ไม่กอดคนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่า โอ้โหไม่กอดสุดยอด เปิดมาก็หืมฝันร้ายเลยแต่ละคนฝันกระปัดมากเลยอะเกไปเก๋นะฮะ อเมริกาโน่เย็นหวานน้อยของเต้ได้แล้วครับ ณครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านคาเฟ่สวยที่เทอร์สตี้นะคะ และตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กับนี่เลยหนุ่มบอสประจำเพจของเรานะคะพี่กีนะคะสวัสดีค่ะพอได้แล้วครับขิงมาช่วยพี่ทำงานก่อนอดูดิคนเต็มร้าน แล้วเนี่ย หนูก็ทำงานอยู่นี่คะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปกติพี่กีไม่ได้เข้าเวรเช้าบ่อยๆ นี่นะ ขำไใหม่นะอุ้ย พี่คิดดูดิไลฟ์แป๊บเดียวคนดูเป็นพันเลยอะและนี่คือบรรยากาศรอบๆร้านของเรานะคะอืมคนคะคู่เดียวของเรานะคะทุกคนนี่ก็คือน้องก้าวหน้านะคะและน้องเทอร์โบนะคะโอ้โหคู่เก่าไอเบีย บาวนี่หมดแบบนี้เลยนี่หว่าความภาคภูมิใจของแอดคินจริงๆนะคะคู่นี้ ก็ใครให้มึงมาล้างแต่เช้าล่ะครับ ทำสองรอบแล้วเนี่ย ทำจนมึงอีกแล้ว นี่ความผิดกูปะเนี่ย เออ กูเอง กูผิดเอง กูต่อสู้มึงไม่ได้คุณคะแฟนเขาทะเลาะกันค่ะ เนี่ย เลิกจินมัวซววแลยละนี่ผมถามอันนี้ไปแล้ว เวรพี่แล้วนะ ทำต่อไหวใช่ไหมครับ แล้วก็อย่าลืมบาวนี่ที่คุณหญิงอรุณีสั่งนะครับ รอบที่แล้วก็ทิ้งไม่ไหวค่ะทำไม่ไหวค่ะ ถ้างั้นนะคะแอดขิมก็ต้องขอจบการต่อเรือแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อเลยก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ Coffee Q Guy แอดขิมขอตัวแล้วนะคะบายบายค่ะ อ้าว มาทำอะไรวะเล ำไมมาทำรอบเช้าได้วะพอดีมีน้องลาวอ่ะ เออได้ข่าวว่าปีนี้มึงดูแลงานประกวดดาวเดือนนี่เป็นยังไงบ้างวะ เออนี่เลยกูว่าจะมาสั่งกาแฟกับขนมไปให้น้องที่กองคงต้องเอาใจน้องมันหน่อยวะช่วงเนี้ย น้องมันซ้อมกันเหนื่อยกูคงต้องเอาใจน้องมันหน่อยวะนี่มึงสั่งเยอะขนาดเนี้ย มึงต้องสั่งตั้งแต่เช้านะเว้ย ไม่งั้นน้องๆเขาทำกันไม่ทันหรอก มึงก็อยู่ช่วยน้องมันทำก่อนดีวะช่วยๆกันทำเดี๋ยวก็เสร็จ งานใหญ่ไว้แน่ขอโทษนะครับ ร้านปิดหรือยังครับ จริงๆก็ได้เวลาปิดแล้วครับ แต่ว่ายังไม่ได้เก็บเครื่อง จะรับอะไรดีครับ เชิญนั่งก่อนได้ครับ เฮ้ยของเราเออโซโรเอาเค้กเค้กแล้วก็เอสเปรสโซ่หวานน้อยครับ านกาแฟตอนดึกๆ แบบนี้มันไม่ดีนะครับ ผมควรจะทานอะไรครับ เบอร์อ้าครับกาแฟนมอุ่นจะช่วยให้หลับสบายนะครับ น้ำมันอุ่นนมก็มา เค้กกับนมอุ่นอุ้ยแต่ว่าร้านเราไม่มีไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวพี่จัดการเอง เออเลค่ะเดี๋ยวเป็นว่ากูช่วยน้องๆทำตามออเดอร์นี้แล้วกัน รบกวนด้วยนะมึงเดี๋ยวกูต้องไปจัดการเรื่องกองประกวดต่อ คงต้องฝากมึงเอาไปส่งเลยนะ ไปละเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงให้กูถือไปหมดเนี่ยแน่นะโคตรเฮี นะฮะโอ้เปิดมาก็ช็อกเลย เปิดมามีคู่จิ้นต่างๆ เยอะแยะไปหมดเลย เปิดมานี่คือพี่กิวกิวเออเดี๋ยวเราอจะสปอยเทียงนะฮะพี่กิวกับใครวะกับโซโซโร่นั่นเองครับโซโร่แต่แต่มาไอ้นะฮะโอ้โหเปิดมาก็ตาเลย แต่ก็มีสาวน้องสาวน่าจะน้องสาวเป็นน้องพนักงานสาวสวยอ่ะสาวสวยโอ้โหสวยสวยเกิน นี่นะครับมาของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว ฉันทำอะไรอยู่นี่ออ๋อที่ก็เรียนหนังสือไงเออเดี๋ยวนะฮะนั้นเดี๋ยวเราไม่อยากออกนอกรูนอกทางมาก เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะฮะคลิปทั้งสี่คลิป จะมาจาก YouTube ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปเล่นกันเลย มึงเดี๋ยวถ้าเขาออกมา มึงผักกูเข้าไปชนเลยนะ จะดีหรอวะมึง เออ ให้ทำก็ทำเถอะนะเรื่องแบบเนี้ยกูยอมมึงจริงเลยว่ะเขามาแล้วพร้อมยัง เมื่อกี้ขอทานอภัยนะยิ่งมีฉุกฉุกเฉินอุ้ย โอ้ my god ชนีชนก มีชนกงามทั้งเฮ้ยส่งพอตังมาถ้งมึงอยากเก็บตัวหูรู้ไงวะ่อยส่งเป๋าตังมา มึงคิดว่าพวกกูไม่กล้าไง ว่ามันน่าจะไปกันหมดแล้วพี่ ใครพี่มึงเอ้ยเดี๋ยวพี่ ใครพี่มึงโอ้โห เอ้ยคุณ เอ่อ คุณจะไม่เอากระเป๋าตังค์คือเหรอ มึงเอ้ย แม่ผมเคยบอกว่าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ย จะเก็บรูปแฟนไว้ในกระเป๋าตังค์แต่เมื่อกี้ผมเช็คดูแล้ว ไม่มีรูปใคร แสดงว่า ที่คุณเงียบเนี่ย แสดงว่าใช่ งั้นผมก็ ชอบคุณได้ใช่ปะ โหเปิดมาเม่รนี้เลยวะแอบแฝบไม่เบาเนี่ย ไม่น่ารักนะ ดูเป็นคนเย็นชา ตาก็ดุแต่ว่า หล่อมาก เดี๋ยวนะคุณอาชิรานี่แม่ฟังถูกใช่ไหม ถูกแล้ว แล้วสักวันหนึ่งนะจ๋าเราจะพาเขาไปเจอจ๋าให้ได้เลย แค่นี้นะ บ๊ายบาย โอ้โหครบสักทีเออพี่กีอย่าลืมเอาเครปเค้กกับนมอุ่นไปนะพี่กียิ้มอะไรอ่ะอ๋อ เปล่าครับพี่ว่าพี่น่าจะถือเป็นคนเดียวไหวอยู่นะครับ ขิมอยู่เฝ้าร้านดีกว่า ใกล้จะถึงเวลาที่พี่หมอของเราจะมาแล้วไม่ใช่เหรอ ถึงด้วยอ่ะ งั้น พี่กีไปดีมาดีนะเจอกัน มาแล้วค่ะทุกคน เรือหมอของเราค่ะนาเมจซ้ำด้วยกันเล่้ยค่ะ เลยดิรับอะไรดีครับ เอาเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อเมริกาโน่เย็นสองแก้วครับมีลูกค้างานดีนี่ เป็นเกียรติเป็นสีของร้านจริงเป็นเกียร์เป็นสีผ่าตัดปอดคนไข้เคสล่าสุดเป็นไงบ้างอะก็ยากหน่อยอ่ะจะอธิบายยังไงดี สมมุติว่าเค้กเนี่ยเป็นปอดนะ ของคนปกติอะขนาดประมาณนี้ แต่ของคนไข้อะ เล็กกว่าเกือบ ครึ่งหนึ่งเลยว้าวเขาหัโคงหันเค้กด้วยกันด้วยอะทุกคนเขียเล่นทำไมวะ เล่นหมดแล้วเนี่ย กินไปเลยมึงสั่งเขากินเองดิ แหมแหมแหมแหมหเหมือนนายเอกเขาจะไม่ยอมกินค่ะทุกคน เอา กินให้หมดเลย ทีหลังจะได้ไม่เขียเล่นอีก เร็วกินให้หมด ชื่ออย่งดี ดุริยางสุนิดาเสือเสนค่ะ ดุริยางศิวกรศิวโลคินครับ โอ้ยน่าเบื่อจังเลยแกที่มีมีจะเดือดอีก วิศวกรรมศาสตร์อัจฉริยะสมแสงค่ะ วิศวกรรมศาสตร์อภิวัตบุพพันธ์เฮรันครับ อืมดูทูมูลหน่อมูลท่านใหม่น้องๆ ปีหนึ่งทุกคนคะ อีกไม่กี่วันน่ะ ก็จะถึงวันจริงแล้วยังซ้อมก็ไม่ถึงไหนเลย พี่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจมากกว่านี้นะคะ เข้าใจไหมคะ เอ้าพี่กีสวัสดีค่ะ น้องๆปีหนึ่งทุกคน นี่พี่กีเดือนมหาวิทยาลัยปี สวัสดีคสวัสดีครับ วันนี้วันนี้พี่เอาของว่างมาส่งครับ เจนพี่ว่าเราให้น้องพักก่อนดีไหมอะดูหน้าตาน้องแต่ละคนน่ะไม่น่าจะไหวแล้วอะได้ค่ะ โอเค งั้นพักครึ่งชั่วโมงนะ เดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะเอาขนมพี่น้องสั่งไปแจกค่ะสปอนเซอร์ใหญ่ ี่แบบนี้หมายความว่าไงล่ะครับหืมทำไมไม่มีของผม นี่ครับ เค้กเค้ก ส่วนนมอุ่นเนี่ย รู้ไหมครับว่าร้านพี่ไม่มีขาย แต่สำหรับเราอ่ะพี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันเนาะ โอ้โห แล้วแต่แล้วจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่กับ ตั้งใจซ้อมนะครับ ครับโอ้โซโล เนี่ยมึง จะนั่งมองเคจะเลิกซ้อมเลยไหมจริงกับวันนี้อยู่หวังว่าจะได้แตะอืมแล้วแกจะได้แตะเค้กหรือผู้หญิงข้างไหนตัว ทั้งสองอย่างเลยอืมแอบแซบตัวนี้แกอืม ช่วยช่วยดูนี่เดี๋ยววใจเนี่ยคือเขาพบว่าเวลาเป็นปอดก็เลยรังหายใจไม่ออกจะมีสภาวะสัมพันธ์กับซึมเศร้าช่วยดีนะเนี่ยดี่จัย่แบบปอดก็เลยนะ็อคลิปเมียนะฮะ วันนี้ แม่งแม่ไหนคณะดุริยางเรา จะมีโรงอาหารเป็นของตัวเองสักทีวะจะได้ไม่ต้องมานั่งคณะอื่นนั่งนเป้าสายตาแบบเนี้ย มองอย่างพวกเราเป็นตัวประหลาดจะใช้คำว่าพวกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มองพวกเรานะเพราะที่หน้าตาประหลาดมก็มีแค่มึงคนเดียวนั่นแหละเหรอเหรอมหาไอเดือนคณะแพทย์งั้นมึงก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้นั่งร้องประจำมหาลัยขอโทษนะคะ ตรงนี้มีใครนั่งไหมคะก็มีครับ มีครับ นั่งได้เลยครับเจไดเอ้าทำไมอะข้าวมึงยังว่างไม่ใช่หรอเอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเดี๋ยวดิพี่ พี่พี่ภูพี่พี่ภูเขิมเขิมชื่อกูได้ยังไง ไม่ร้ชื่อกินงไงก็ดาเปิดกระเป๋าตังค์พี่อ่ะ ผมเห็นบัตรประชาชนพี่ชื่อว่าภูริ ผมขอเรียกพี่สั้นๆว่าพี่ภูนะได้ดูสนิทกันเฮ้ยพี่เรียนอยู่คณะบริหารที่นี่เหรอ มึงตามกูมาทำไม พี่หมายถึงตอนไหนอ่ะ กูหมายถึงทุกตอนอ่ะพี่ ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ ผมก็ต้องพยายามเข้าใกล้พี่ดิ ใช่ไหม ใช่ไหมอย่ามายุ่งกับกู มึงแม่งน่ารำคาญ อย่าเรื่องกูเอาจริงๆนะ พี่อ่ะไม่ได้ลำคาญผมจริง ๆ หรอก ก็แค่พูดหาเรื่องไล่ผมไปอย่างนั้นแหละมึงจะมารู้สิ่งนี้กูคิดได้ยังไงรู้สินี่พี่ผมไม่ได้เพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะและทุกๆครั้งที่ผมเจอพี่เนี่ย ผมก็คอยสังเกตพี่ตลอด คนแบบพี่เนี่ยนะ ถ้าลำคาญใครจริง ๆ เนี่ย คงไม่แม้แต่จะเสียเวลาคุยด้วย แต่ว่า พี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกบวกอะไรกับผมหรอก พูดง่ายๆว่า ก็ยังรู้สึกเป็นศูนย์อยู่ มึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลย โอ้โห ผมชื่อก้าวนะพี่อยู่หน้าดุริยาง วันหนึ่งเนี่ย ผมจะทำให้พี่รู้สึกกับผมมากกว่าศูนย์ให้ได้ คอยดูนะพี่วันหนึ่งอนนีเฉยงม้กูกลับก่อนนะอืม เฉยเฉยเฉยเฉยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไซโนโฟขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยังแค่นี้เองคราวหลังก็สั่งอีกได้นะครับ ครับ งั้นพี่กลับก่อนนะ พี่ครับคืนนี้ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับ ได้สิครับ เอกีมึงรู้จักน้องโซโล่ด้วยเหรอวะก็เคยคุยกันนิดหน่อยว่ะที่ร้าน มีอะไรวะเปล่าเปล่า แค่ปกติอ่ะ เห็นน้องมันไม่ค่อยสูงสิงกับใครอ่ะ ขนาดเพื่อนในคณะดุริยางด้วยกันเอง มันยังแทบไม่คุยกันเลย แล้วไหนยังมีข่าวดูเรื่องที่บ้านมันอีกอ่ะ ข่าวลืออะไรวะ คือได้ยินมาว่า น้องอ่ะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจ แต่เป็นธุรกิจแบบเทาๆอ่ะ ไม่แน่ด้วยอาจจะขายยาก็ได้ เพราะงั้นเนี่ย ก็เลยไม่มีใครกล้าถามอะไรมาก ระวังระวังหน่อยแล้วกัน ระวังระวังหน่เหมือนกัน กลัวนี่กลัว าเทาธุรกิจสีเทาโอ้น่ากลัวเลยรีแอคนิดนึงมันเป็น คำน่ากลัวก็คือมันเหมือนแบบ เป็นการเริ่มอะแต่มันยังแบบที่สุดอะมันแบบมันแค่ เกมเพิ่งเริ่มมาฮะมันเพิ่งเริ่มมาฮะคุณพี่คุณพี่จ๋าเกมเพิ่งเริ่มเองเราเดี๋ยวเราก็จะเล่น เกมกันเมามันกันนี้นะฮะ แล้วก็มีไอโซโลธุรกิจธุรกิจดับเทาเทาก็คือมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้าง มัน มันไม่ได้ธุรกิจค้ายาบ้าแน่ๆฉันการันตีได้นะฮะแต่เป็นคนที่แบบลักษณะบุคลิกอะมันก็บอกอยู่แล้วอะมันเหมือนคนมันเหมือนคนที่มันเหมือนอะตามหลักการทางฟิสิกส์เราจะบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแม่เหล็กต่างกันมันจะอยู่กันได้เว้ยตะกิ้วอะจะเหมือนแบบมีความต่างอะ โซโล่หนึ่งก็คือเป็นคนที่พูดพูดได้พูดเยอะหน่อยเหมือนไม่ได้พูดเยอะจนเกินงามเนี้ย พูดได้ รู้งานรู้การ งานนิดนึงส่วนโซโล่จะเป็นคนแบบนิ่งๆ แต่เปิดรับได้ไม่กี่คนอะอารมณ์เหมือนพวกไอสนามไอสนามเหมือนแม่เหล็กอะที่ต่างขั้วกัน พอมาอยู่ด้วยกันมันก็โอเค เข้ากันได้ ไม่ได้ผักกัน ถ้ามันขั้วเดียวกัน มันก็อย่างเงี้ยแหละ นะคะ กับภูรีเลยก็เก้าเราจะมากันอย่างดีเรื่องงานจะเป็นไงตอนนั้นเราไปชมกันตัวที่สามเลยนะฮะไปชมเลยต่วที่สามนะครับไม่ใช่ตัวที่สามไปชมกันเลยอื่ You're my oxygen หน้าตื่นมาเลย มีอะไรวะ นี่พวกมึงเบรกกันอยู่อ่ะ อืมไม่คุยกับเพื่อนเลยอืมอืมนี่ชิดเรียนวิชาที่มึงไม่ได้เข้า กูทำให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวกูด้วยนะ อะไรของมึงเนี่ย มึงจะมองหน้ากูแบบนี้ทำไมอ่ะมึงรู้จักกูด้วยเหรอ อ๋อ พี่ภูะเหรอ เดี๋ยวนะ มึงรู้จักพี่เขาด้วยเหรอ กูเป็นลูกพี่ลูกน้องกู แต่ไม่ค่อยสนิทอ่ะ เจอกันตามงานเลี้ยงครอบครัว เชี่ย โลกแม่งกลมว่ะ เฮ้ย พี่เขาเรียนอยู่คณะบริหารมอเราใช่ปะเออ ปีสี่ จริงๆต้องจบแล้ว แต่ว่าดรอปไปปีหนึงอะ ดรอปดรอปทำไมวะ จะรู้ปะล่ะ อยากรู้ก็ไปถามเองดิ มิน่า พี่เขาถึงดูโตจัง เชี่ย ไม่เสียทีที่กูบอกชอบพี่เขาไปเลย พี่สิที่พูดจริงปะเนี่ย เออดิ ทำไมอ่ะครูมันไม่ได้เป็นคนอย่างที่มึงเห็นนะเว้ย เท่าที่กูรู้ครูช่วยที่บ้านบริหารธุรกิจตั้งแต่อายุสิบห้า โคตรดุ ใครๆก็กลัว แล้วเป็นคนเด็ดขาดมากเด็ดขาดสำหรับกูว่ากูเป็นคนอันตรายคนหนึ่งเลย มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกนาคนอย่างกูนะถ้าบอกว่าเอาจริงก็คือเอาจริงแต่ที่กูชอบพี่เขาเนี่ย ก็เพราะพี่เขาเป็นคนอันตรายอย่างที่มึงบอกกันแหละเชี่ย คนอะไรวะแม่งโคตรเท่เลยว่านะพวกมึงแม่งเพี้ยนกันใหญ่ละ คนเพี้ยนเนี่ยคนคนบ้า ครับเรื่องนี้มันอะไรยังไงคะ ตอบ อะไรนะแอลกูอีกแล้ม่วถ่ายพี่เนี่ย พี่กีไม่รู้อะไรซะแล้วนะคะ แอดมินเพจอย่างพวกขิมเนี่ยแฝงตัวอยู่ทุกที่ละค่ะแอดมิน แอดมินว่าแต่ว่า นี่มันอะไรยังไงคะ พูด ก็ไม่มีอะไรนี่ครับ พี่ก็แค่เอาของไปส่งตามที่เขาสั่ง นี่ก็เย็นแล้วนะครับ ขิมรีบกลับไหมเดี๋ยวรถติดนะ จะไล่ขิมใช่ไหม อร่อย ขิมกลับก็ได้ แต่มีข้อแม้นะ ถ้าเกิดพี่กินเจอเขาอีกครั้งเนี่ยช่วยถ่ายรูปเขาให้หน่อยนะ แล้วขิมจะเอาไปทำอะไรครับ อ้าว พี่กีไม่รู้เหรอ โซโล่เนี่ยเขาเป็นตัวเกมเดือนมหาลัยปีนี้เลยนะ ยิ่งมีรูปคู่กับพี่ลงเพจเนี่ยหูยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลย ถ้าพี่เจอเขาพี่จะถ่ายให้แล้วกันนะครับสัญญาแล้วนะ ถ้าเกิดว่าพี่กีไม่ทำตามสัญญานะ ขิมจะเอาทั้งเบอร์ทั้งไลน์ที่อยู่ชื่อนามสกุลเลยของพี่กีนะ ไปปล่อยลงเพจให้หมดเลยอ้หืมแจ๋คงหนูน้องขาวห ชาสมุนไพรไหมช่วงนี้คนไข้เยอะ เหนื่อยเลยนะบางมึงงานยิ่งเชิญโอ้โหพนักพยาบาลอะไรวะทำไมหน้าแดงๆอ่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นไข้อ่ะ ไม่ได้เป็นอะไร จริง ๆ พื่อความชัวร์งั้นกูขอลองฟังเสียงหัวใจมึงแล้วกัน อืมอย่างนี้เลยวะโอ้หัวใจมึงเต้นแรงมากเลยอ่ะหน้าก็แดงนี่ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยเออกูไม่ค่อยสบายอ่ะ เดี๋ยวกูขอกลับไปพักก่อนนะ เฮ้ยเพิร์ดี่คกูจัดยาให้เอาเปล่าไว้เจอกันนะเอ้าโอ๊ยทำอะไรกันนะครับแอบฟังพวกเราคุยกันหรอขอโทษค่ะคือพวกเราแค่อยากรู้ความจริงข่าวลือในเพจอะค่ะ ที่เขาลือกันอะว่าจริงหรือเปล่า ข่าวลือในเพจอ๋อค่ะนี่เห็นค่ะ ี่ค่ะเฮ้ยทีมเป็นใครอ่ะ ว่าแต่เรื่องจริงปะคะเราจะได้ตั้งแฮชแท็กเฮดเพิร์ดเฮดเพิร์ดอืมอ้ายจ้าเป็นนี้ ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับอื้หือไม่เอากันเลยไหลสวัสดีครับ พี่กีร้านปิดหรือยังครับ ยังครับ ว่าแต่ นี่เพิ่งเลิกซ้อมมาหรอครับ ครับ พวกผมเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะพี่ บางคนโดนลูกพี่กักตัวให้ซ้อมต่อ คืนนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ กักตัวโควิด ไม่ผ่าน เอาใหม่ทำไมเดินไม่พร้อมกันอ่ะ สาไม่ัคผ่านคีกลับไปเดินมาใหม่พี่บอกไว้ถึงจุดพร้อมกันไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ผ่านพี่สอนไปเดินงี้หรอกลับไปเดินมาใหม่คือจะไปมาชนทำไมวะ ไม่ผ่าน บอกให้เดินถึงจุดพร้อมกัน ถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็ไม่ต้องกลับ ันแค่เนี้ย โอเค ผ่าน ตั้งใจก็ทำได้นี่ วันจริงขอแบบนี้เลยเออแต่มันก็ไม่ได้ปู่อะพร้อมเลย โอเค งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอน เอ้า โซโล่อะ โอ้โห สุดยอดตัวุลนไปเลยจ้าฉันจะไปเลยเอฉันจะไปุลนแล้วจ้าฉันภูมิใจที่ได้เลยพร้อมแล้วนะไอ้สิวอลเยอะเยอะฉันไม่สนแล้ว ฉันจะไปุลนเลย ไปปุ๊บ ชิ่งชิ่งเลยนะฮะ ไปเลยนะฮะคุณพี่ ไปไม่สนใจใครจ้ากูจะไปก็ไปเออถ้าเป็นฉันเองก็ไปเหมือนกันค่ะใช่เป็นผมผมก็ไปเหมือนกันนะฮะรอสแปะอะไรนะคะรอพ่อมาจุดตะเกียงเหรอฮะเฮ้ยพ่อเปิดเปิดงานงานฉลองพิธีอะไรเหรอ ไม่รอหรอกจ้าเออเขาไม่รอหรอกถ้ารอกูนอนกูไปนอนเถอะกูนอนตรงโีมหาลัยเถอะอี เราจะไม่พูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเออเดี๋ยวเรานี่ดีกว่าเดี๋ยวเรา You're my oxygen ี่จีโอ้โหลากเลยอ่ะลากแอลจนจริงจังเลยอ่ะ อบเสร็จก็เห็นอยู่ว่าร้านมันปิดแล้วแล้วจะมานั่งให้ยุงกัดแบบนี้ทำไม ผมอยากกินนมผมอยากผมอยากกินนมนมอย่างนี้นมนี้ พี่ก็ใช้ยี่ห้อธรรมดานี่แหละ โอ้ดูจังเลยอ่ะผมลองแล้ว มันไม่เห็นหลับสบายของที่นี่ ถ้าไม่ได้กินกลับไปก็นอนไม่หลับอยู่ดี สู้นั่งอยู่นี่ถึงเช้าเลยก็ค่าเท่ากัน เอาเฟซเบอร์แล้วก็ไลน์ให้พี่ มีอะไรก็ติดต่อพี่เข้าใจไหมครับ เข้าใจแล้วครับ พองั้นเลือกขมวดคิวได้แล้วนะครับ รอพี่แป๊บนึงนะครับ โอ้โหนี่ครับ นี่ครับอ้อยเกินอ้อยเกิน นมแม่ไม่กินนมบูสปอยเยอะนี่ครับ ลองชิมดูสิครับ ว่ามันไม่เหมือน พี่ขอถ่ายรูปโซโล่หน่อยได้ไหมครับ คือ พอดีน้องที่ร้านเขาอยากได้รูปโซโล่ แต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ได้ครับ แต่พี่ต้องถ่ายกับผมด้วยนะ ก็ได้ครับ เหนื่อยนิดนึงเมื่อกี้อีเวนต์ด่วนคีปอ้าวน้องสาว คุณนะครับ ที่มาส่งขอบคุณนะครับที่มาชามไม่ต้องก็ได้นะครับ อาจารย์ได้ไม่ต้องมาก็ได้ ไม่เป็นไรครับนะครับ ไว้ พรุ่งนี้ผมมาอีกได้ไหมวันนี้ผมมาอีกได้ไหมได้สิครับ แต่ถ้าโซโล่เลิกซ้อมดึก เดี๋ยวพี่เรียกรถไปส่งให้ที่กองประกวดก็ได้นะครับ ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ผมจะมานะครับ ครับ งั้นพี่ไปก่อนนะครับ พี่ไปก่อนนะครับ จังเลยอ่ะ ตอนนี้นกอยู่จ้านกซีวิไลนกสเตชันโอ้โห ยังไม่นอนอีกเหรอครับ ใครจะไปหลับลงคะ พี่กีพี่กีเห็นในเฟซหรือยังอะในเฟซมีอะไรเหรอครับ ก็หนูเอารูปที่พี่ส่งให้อะไปลงในเพจไง คนฮือฮากันใหญ่เลยนะ เดี๋ยวนะครับ พี่แอบแบใครเอาไปลงครับจะของพี่ต้องขอบคุณหนูสิถึงจะถูก ไม่เชื่อนะลองกดเข้าไปดูเลยอันมินสาวสวย จต่คนที่แบบพวกส่วนตัวสูงมันขนาดนี้เลยเหรอวี โอ้โหพี่ มันดึกติ่งเลยจ้า เมื่อกี้ก็คือมาเป็นเป็นเป็นเออนะฮะโอ้โห อยู่ในปาร์ตี้ โอ้ย เปิดนะก็ตุ่มเลยเหรอเอพีเอพิโซดแรกเองนะ มันมีอีกหลายตอน เอ้ยนะฮะไม่อยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหอมอยู่ ตัวเองจะเป็นโรคหัวใจวายตายเลย งั้นเดี๋ยวเราจะพูดแค่นี้นะฮะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ เออลืมบอกนะคะเอ่อละครเรื่องไอไอซีรีส์เรื่องไอออกซิเจนนะคะไอวุ่นรักอะไรวุ่นนั่นแล้วลมลมเอ่อรักดังลมหายใจนะฮะ ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มสิบห้ายกเว้นเสาร์ที่สิบเก้านี้นะฮะ มีประกวดนางงาม ช่องวันได้รับลิขสิทธิ์เป็นช่องเดียวนะฮะ ก็เลยจะมาเลทสักประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ไม่ถึงประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดนะฮะหนึ่งชั่วโมงนิดนะฮะกับการประกวดนางงามนะเป็นรามไม่ผิดหวังอ่ะถึงแม้มันจะหนึ่งปีแล้วอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงก่อนโควิดไงเราก็ยังแบบตอกแตกตอกแตกตอกต่อยปกติ มันก็เลยยังมีการเปิดหน้าปกติ ถ้าเป็นปกติในภาวะปกตินะ แบบสามหนุ่มสามมุมหรือเรื่องอื่นๆเนี่ย เขาจะเวลาพนักงานปฏิบัติภารกิจเนี่ยปริมาณพลังวันหน้าที่เนี่ย ก็จะ เออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาก็จะเรียกว่าต้องปิดหน้าไอ้ปิดแมสนิดนึง เพื่อกันเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเก่า นิดนึงมันมันไม่ได้เพราะตอนแรกอะ่ะเขาจะลงตอนโควิดไงลงตอนโควิดนะหรือก่อนหรือหลังโคหรือหลังจากที่เขาถ่ายประมาณเดือนหนึ่ง แต่มันเหมือนผิดพลาดอะไรหลาย ๆ ประการมันก็เลยกว่าจะได้ลงช่องกว่าช่องวันจะจะได้สัมปทานอ่านั่นนิ่นก็นี่ก็ประมาณเดือนนี้แหละถึงจะได้ ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งซีรีส์วายชุดเป็นดอกฮิตเลยจ้ามาทุกวันทุกวันพระเอกก็เปิดมาหล่อกิวกิวใครวะกิวกับสโตโรอ่าเนี่ยชื่อเพชรคนเพชรแล้วก็คนเพชรคนเพชรนี่คนเพชรี่เพชรแล้วก็นี่ใครวะอันนี้คือนัด ผลเพชรนั่นเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างตอนต่อไปแล้ว เดี๋ยวผมก็ขอจบรายการสายวัวเอพิโซดที่2บเพียงเท่านี้นะครับ พบกับผมเติมมี่สี่พยาได้ใหม่ครั้งหน้าหอยวันนี้ สวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่นะฮะคุณพี่เอ้ยแล้วสรุปพรุ่งนี้ไปไหมอ่ะ รุ่งนี้มีอะไรล่ะครับเอาก็พรุ่งนี้มีงานประกวดดาวเดือนไง พี่กีจะไปเชียร์โซโล่ปะคือพอดีว่ามีคนแอบถ่ายรูปผมกับเพื่อน ตอนมากินกาแฟร้านคุณนะครับ จริงหรือเปล่าคะเนี่ย บ้าจริงๆเลยอ่ะ ใช่คุณจริงๆด้วยที่แอบถ่ายรูปพวกผมอะ